าถึงหัวบ่มีวันแต่ก็ยังเหตุใจบ่ได้ แม้สิเจ็บปวดสักปานใด แม้สิตายก็คงต้องยอม ก็เพราะรักน้องจนหมดใจ สิทอนตัวมันคงมงงาย เหลือทางเดินอีกต่อไปให้ได้แค่เพียง ยอมเป็นเหมือนควายให้น้องหลอกใช้อายไปวันวันอายสิยอมเป็นควายให้น้องหลอกใช้แม่เจ็บปานใดอายก็สิทน สนคนสิเว้าสิว่ากันยอนเบิดใจอาย มีแค่เพียงแค่น้องผู้เดียวขาดไปอายคงสิขาดใจหูสักลงดินสิ้นใจบ่ติงบ่ไหวตายไปตั้งนานน้อง พราะรักน้องจนหมดใจ สิทอนตัวมันคงมองง่ายแต่ก็บนเหลือทางเดินอีกต่อไปให้ได้แค่เพียงยอมเป็นเหมือนควายให้น้องลองใช้อายไปวันวันอายสิยอมเป็นควายน้อง ใช้แม่เจ็บปานใดอายก็สิทุนบอกแค่บ่สนคนสิเว้าสิว่าเป็นย้อนเบิดใจอายมีแค่เพียงแค่น้องผู้เดียวขาดไปอายคงขาดใจ หัวซักลงดิน สิ้นใจบ่ทิ้งบ่ไว้ตายไปตอน สิยอมเป็นควายน้องหลอกใช้แม่เจ็บปานใดอ้ายก็สิทนบอกแค่บ่สนคนสิเว้าสิว่าเป็นยอนหมดใจ อ้ายมีแค่เพียงแค่น้องผู้เดียวขาดไปอ้ายคงขาดใจหัวซักลงดินสิ้นใจบ่ติงบ่ไหวตายไป